อันมั่งคั่งอันร่ำรวยอันสุดยอดอันเย็ดเป็ดเย็ดไก่ เออมาดิวะเรามาใช้ทุน1 0,000หมื่นะคุณผู้ชม วันนี้เรามาทุนเยอะหน่อยนะวันนี้ เออจัดเบ็ดหนักๆไปเลยทีครับผม วันนี้มาทุนเยอะจัดไปที่ 200 ก็แล้วกันนะเออน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผมลุยเลยดีกว่าคุณผู้ชมเอาวะเอาวะเออโยนชิวชี่ชิวชี่ไปแล้วครับผมได้วายแล้วยังไงต่อ เออขอแบบหนักๆได้ไหม หมุนจนกว่าชนะส้มไม่เอา โอ้โหได้ส้มเคโคตรเบาเลยคุณผู้ชม บอกได้คำเดียวว่าโคตรเบาเคเออไปต่อไปต่อ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งย่อท้อ อย่าพึ่งย่อท้อ เออโยนขึ้นมา ไม่โยนวะไม่โดดวะแล้วก็ได้ถั่ว ถั่วต้มนะครับเออไป ได้ส้มได้ประทัดได้ถั่ว ก็ยังดีนะก็ยังดีถือว่ายังดี สำหรับตัวแพงนะจะเป็นตัววายนะแล้วก็จะเป็นในตัวทองนี่นะ ขอแบบโดดมาโยนมาแล้วทองเข้าแค่นี้จบเลิกล่ำลากันแค่นี้เลยโถแต่ก็ยังล่ำลาไม่ได้นะไม่รู้จะมาไหมนะตอนนี้จะถุงเงินถุงทอง ภาพรวมตอนนี้นะ ก็ยังยังไม่กำไรยังไม่เท่าไหร่นะ เออจะไม่น่าเกลียดนะคุณผู้ชม มา มา หายหายหายหายมา มา มา มา ไปไปไปไปมา มานะคุณผู้ชมเออ แต่ก็จะเริ่มไปไปแล้วตอนนี้หลักพันแล้วครับผมลดหลังลงมาเหลือหลักพันซะแล้ว มาโดดทองมาให้ดูสักรอบดิวะ โยนขึ้นไป สุดยอดเซลซี่ยัดเคยัดไก่ไปเอ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้โหก็ยัง เอ้ยยังไงยังไงยังไงถุงเหรอ ถุงเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่ง แล้วก็ถุงถุงไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาหน้านี้เออเออเอาแบบเต็มเต็มเอาแบบเต็มเต็มส้มก็ยังไม่เอาเออไม่หูทั้งส้มทั้งถั่วไม่เอาทั้งคู่ประทัดมาไหมไม่อย่างเออยังไม่มายังไม่มา มาไหมโอ้ยวายเต็มเต็มอย่างนี้เลยอืมโอเค โอเคได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้นะ คุณผู้ชม เออรับรางวัลก้อนโตไปสิครับผมไปต่อไปต่อ น่าจะกำไรเท่าตัวเดียวก็น่าจะล่ำลากันได้แล้วนะ อย่าไปโลภมากนะครับ เดี๋ยวจะลาผ่านกันซะก่อน ขออนุญาตใส่เทอร์โบเลยแล้วกันชักช้าลำลาลำลีลำไรไม่ชอบครับผม เออ เออนะครับผมโชชี่เจ๊ไก่ไป อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออ ขอแบบหนักๆเออตัวนี้ก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เออ ประทัดไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออ ท้องมาท้องเออท้องท้องท้องท้องท้องท้องน่ารักผมอุ้ยเด็กแค่ปสองร้อยคุณมา อุ้ยคูณร้อยครับคุณผู้ชมโอ้แล้วจะรางวัลพูดยังไงต่อทีเนี้ยพูดยังไงต่อทีเนี้ยโอ้โหเฮ้ย ล่ำลากันแค่นี้คุณผู้ชม ตามนั้นนะ มาตามนัดที่เคยบอกไว้ว่า คืนทองมาล่ำลากันแค่นี้ เออ